เวโอนามีนาโอมีเวโอโอมีโอมีนามีเวมีนาโอมีเวโอโอมีนาโอ Oh. we, all na. Oh, me, oh, me, we, oh, now. Me, na, oh, me, na, oh, oh, me, oh, me, we, oh, na, we, me, we, oh. 사와 주간 바비 일박 주복 은기 아라비가 이군